ล้วครับเรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของลำตัด ถ้าขาดสิ่งนี้ไปลำตัดก็จะไม่มีไม่มีอรรถดไม่ไม่เอัตลดไม่เล่นไม่ได้เนาะอันนี้คือกรองนะฮะกรองรัมมนากรองรัมมนากรองรัมมนารัมมนานใช่จ้ะมโอเค อยากให้แม่พูดถึงว่าเป็นกรองอย่างเงี้ยคือผลิตมาอย่างไงที่มามันมาอย่างไงครับแม่โอ้มันมาก็นานมากเนาะตอนที่แม่ อืม แต่งงานกับพ่อมันก็มีแล้วอ่ะก็มีมานานแล้วแต่มันจะมีชุดหนึ่งที่ว่าเนี่ยชุดนี้อันไหนเก่าที่สุดไหมอันเนี้ยเก่านะเก่าประมาณกี่ปีครับแม่เล่นลำไตกี่ปีอะห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีลูกอายุลูกสาวอ่ะ้าปีมาสี่้าปี้าปีแต่จะว่าเก่าสุดก็ไม่ได้ อันนี้อันนี้ลองอันนี้เก่าสุดอันนี้นานมากอันนี้ จะ60ปี ได้ไหมหกสิบปีจากคน ตี ตาย ไปแล้ว คน ตี ตาย ไปแล้ว แต่เจ้า ของ กอง ก็ ตาย แล้ว ก็นะคค่ะก็ก็ เขา ก็ ซื้อ ไว้ คน คน ที่ ก็ เสีย ไปแล้ว เนาะลูก เขา ก็ ขาย ก็ซื้อแม่ซื้อ ไว้ หมด อ่ะอันนี้ทำมา จาก หนัง อะไร ครับแม่หนัง ควาย หนังควายลูกควาย หนัง ลูก ควายหนัง ลูก ควาย มี หนัง อย่าง อื่นไหมฮะ มี หนัง แพะ มี หนัง แพะ หนัง แพะ มัน จะ ไม่ ดัง อ่ะ มันจะเนี่ยนี่มีเนี่ยมี่ยนนียหนังแพะหนังแพะ ท่านนี้หนังแพะนะฮะ อันนี้หนังควายพอขึ้นแล้วมันจะดังควายไหมเสียงดังกว่าใช่ไหมนี่ก็หนังควายลูกควาย สีมันจะต่างกันหรือสีมันจะคล้ายๆกัน เสียงมันก็ต่างกันนะ สีอะอ๋อ สีอะเหรอ แล้วแต่แแต่อันนี้มันจะเป็นสี เอ่อ เป็น เป็นลายธรรมชาติของเขาครับ แต่อันนี้เขาก็จะทาอะไรคะทาอะไรอะไรนะอะไรเกอร์แล้วก็อะไรไม่รูเออนั่นอะไรเคลือบไว้อะไรผิวไม้จะได้มีสีใช่ใช่ใช่ แล้วทำไมมันถึงขนาดแบบต่างกันครับมีอันใหญ่ด้วยแล้วก็มีแบบอันเล็กอ๋มาอันนี้โบราณอ๋อโบราณโบราณน้นโบราณโบราณก็มีขนาดใหญ่ไว้ขนาดใหญ่ไมันจะใหญ่เลยห้าสมัยก่อนนี่ก็จะตีกองใหญ่ แล้วก็มาก็ประยุกต์ขึ้นมานิดนึงก็นี่ขนาดนี้ ขนาดนี้ มาอันเล็กนี้เราก็ไปสอนโรงเรียนบ่อยอ๋อไปเสร็จไปสอนที่โรงเรียนบ่อยเราก็ย่อมลงมาอีกเรายกไม่ไหวไงคือที่ที่ย่อมเนี่ยเพราะว่ามันหนักนะท่านโอ้ประมาณอ่ะอลูกเล็กขนาดขนาดนี้อ่ะ ผมว่านี่หกเจ็ดโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลายหลายโลเออเราเราหิ้วไม่ไหวใช่ไหมเราเรามันก็ผู้หญิงอะไปไม่มีผู้ชายไปโอ้หนักหนักจริงหนักหนักแล้วก็เลยให้เขาทากลอง นี่นี่กลองนี่กลองใหม่นี่กลองใหม่ย่อมยาวอย่างนี้เราเรามาสอนทำไว้สี่ใบก็หายไปสองหายไปสามแล้วตอนนี้หายไปสามละเขายืมยืมแล้วก็หายอ๋อยืมแล้วลืมนะฮะแล้วก็เหลือใบเดียวเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะหิ้วไป สอนที่นู่นสอนที่นี่ก็จะเอากล่องไปด้วย แต่มากแม่ก็จะสอนเอง แล้วพอวันที่เขาจะซ้อมจริงกันแม่ก็จะให้คนตีกลองที่ว่าเก่งๆนะก็ไปช่วยสอนแล้วตอนนี้ล่ะสมัยก่อนกับสมัยราคากองนี้แตกต่าง กันยังไงครับแม่ แตกต่างมากเลย แตกต่างมากเลยฮะ สมัยก่อนนี้ใบเท่าไหร่แม่ไม่กี่ตังค์เนาะแม่ทำมาตอนนั้นอายุลูกก็สี่ห้าแล้วฮะอายุลูกอ่ะก่อนอายุลูกอีก ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทสมัยก่อนก็ราคาก็สูงเหมือนกันนะพันกว่าบาทงสมัยนั้นมันก็สูงสูงรับตาจีตังเองนี่ย รองก็พันกว่าบาทก็สูงสูงสูงแต่สมัยนี้สิมันสูงหนักก็เองหนักตามวันและเวลานะใช่ใช่อันนี้แม่แม่เขาทำให้แม่เนี่ย ครับไม้ก็ไม่ค่อยดี ขึ้นก็ไม่ดีแล้วก็ครเขาเอาใบละหมื่นใบละหมื่นจ้ะแต่ถ้าลูกแบบดีๆ เจ๋งๆหน่อยครับถ้าอย่างนี้ตอนนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ตอนนี้ให้สามหมื่นแม่ก็ไม่ขายเพราะมันเก่าใช่ มันมีคุณค่าทางจิตใจใชด้ว่ยอันนี้ทำมาอันนี้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสองหมื่นก่อนเป็นใบไหนที่แพงที่สุดนะเนี่ยใบเนี้ยบกับนี้สองใบสองใบเนี้ยอืมแพงสุดแพงสุดไม้มันจะเป็นลายในตัว แต่มันสวยจริงๆนะฮะค่ะสวยไม้ไม้สวยมาก ใช่ละไม้เราไม่ได้แต่งมันจะเป็นลายเป็นลาย เป็นลายของเขาธรรมชาติใช่แล้วก็เคลือบไว้อย่างสวยเลยนะฮะ ค่ะ ก็นี่แหละ ของที่เรารัก ของที่เรารักที่ชอบ ใครมาบอกขายแม่เขาซุ้มถ้างานที่งานก็ไม่ได้เยอะอะนะ แต่ว่าอย่างว่าคุณค่าทางจิคุณค่าทางจิตใจมันมันมีสูงมากกว่า แล้วบางทีเขาก็มาขอยืมไม่เขาให้ แล้วส่วนใหญ่คืนไหมฮะ คืนคืนได้กองคืนคืน ไม่คืนเราก็ทวงดิเออถ้าเขาเขาอยากจะแสดงกันเมื่อก่อนตอนพักนั้นก็จะมีผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีกรอง ก็เอาไปเลย เอาไปตีค่ะเราก็ให้ตีให้ไปตีเขาสนุกเขาอะเนาะเราก็ชอบอะเขาเขานึกถึงเราก็ โอเคแล้วชอบ สุดท้ายครับอยากอยากให้คุณแม่ครับฝากถึง ชุมชนที่อยู่รอบเคียงหรือคนที่อยากเรียนลำตัด ว่าเนี่ยลำตัดเนี่ยมันมีผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรกับชุมชนมันก็ถ้าพูดกันเรื่องจริงแล้วนะถ้าชุมชนมีฝึกลำตัดกันก็หากินได้ เราก็ไม่ต้องไปหาอะไรแพงมากมายใช่ไหมเราก็รับพออยู่ได้อะไรเงี้ยมันก็หาพอเลี้ยงชีพมันก็เป็นอาชีพได้ แล้วก็ผู้สูงอายุก็อยากให มาเล่นลำตัดกันมามาเรียน ใช่ มันได้ผ่อนคลายและได้ฝึกสมองไม่ฝ่อนะได้ร้องได้ลำได้ได้เต้นได้ออกกำลังกายใช่ใช่ใช่ได้เจอกันได้คุยกันได้อะไรมันก็สนุกสนานใช่แม่อยากให้เป็นตรงนั้นนะแม่ยินดีไปสอนให้ทุกที่ไม่ว่าชุมชนไหน ถ้าอยากฝึกลำตัดบอกแม่ไปให้ หรือไม่ก็มาที่บ้านแม่มาบ้านแม่สบายเนาะครับ มาเพื่อแม่สบายนะแม่เลี้ยงข้าวอิ่มมีพี่มันนะฮะเพราะแม่เลี้ยงทุกคนอะใครมาแม่ก็เลี้ยง เพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเราจนอะเนาะเราไปบ้านคนอื่นเขาเราก็หิวนะเขาไม่เลี้ยงข้าวเราก็แม่นึกถึงตรงเนี้ยแล้วที่บ้านแม่นี่ตั้งแต่สมัยแม่นี่ เหมือนเขาเรียกโรงทานอะที่บ้านจะทำกับข้าวไว้ตั้งไว้หน้าบ้านเลย อย่างละหม้อละหม้อแกงก็กี่หม้อก็เล็ดแล้วแต่ แล้วใครหิวใครมากิน มากินได้ แล้วว่าขอตักไปบ้านเอาไป ทุกวันบ้านแม่ก็ทำอย่างเงี้ยทำทีเยอะๆแล้วใครมาก็อ้าวตักไปกินอะไร ครับผมมันแบ่งปันได้จิตใจน้ำใจเราก็เขาเขากินเราก็ดีใจ เราไม่ได้คิดว่าอุ้ยจะอวดอวดมากอวดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราอยากให้เขากินนะแล้วเธอมาบ้านเนี่ย ธอหิวอ่ะ เธอจะไปที่ไหนอเราก็ต้องกินที่บ้านแม่ เออ นั่นแหละ แม่ก็นึกตรงนี้เขาเรียกว่า สมัยก่อนนี้เพลงฉ่อยใช่ไหมพอก้นถึงฝากปากก็ถึงข้าวไม่ให้ท้องแกเปล่ากลับไปเออเห็นไหมถูกไหมล่ะ ก็ขอขอบคุณที่นึกถึงแม่สีนวลแล้วก็เพลงพื้นบ้านตัวน้อยๆเนาะไม่ใช่ตัวฝึกใหญ่ๆ อะไรไม่ได้มีรางวัลอะไรมากมายเขาเนาะแต่ว่า ความรัก ครับผม ตรงนี้เรา เรารัก เราอนุรักษ์ไว้ เราใช่ เพราะเราพ่อเสียเราก็ไม่มีใครเขาก็ต้องทำ ทำต่อ ทำต่อ ทำไป ใช่ จ้ะ โอเค ขอบคุณมาก นะครับค่ะขอบคุณครัสวัสดีคบขอบคุณครับ